พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนผลิตสับปะรดนอกฤดูกาลได้มาตรฐาน GAP จังหวัดลำปางเป็นแหล่งผลิตสับปะรดแหล่งใหญ่ครับ แต่ช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างมากด้วยเหตุนี้จังหวัดลำปาง จึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเกษตรกร ในการปลูกสับปะรดนอกฤดู เพื่อลดการกระจุกตัว แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนครับ พื้นที่ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่ของจังหวัดและสับปะรดบ้านสา ก็มีรสชาติหวาน เป็นที่ชื่นชอบของ ผู้บริโภค จังหวัดลำปาง จึงร่วมกับสวทช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดบ้านสา ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP โดยหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรกรบ้านสา สามารถผลิตสับปะรดนอกฤดู ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย และจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปสับปะรดบ้านสา ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดท้องถิ่น อีกทั้งยังเกิดกลุ่มยัง สมาร์ทฟาร์มเมอร์บ้านสา ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช และพันธมิตร 30 ปี สวทช พัฒนาประเทศก้าวไกลโดยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000